ในโครงการของศูนย์นี้ก็เลยมองตรงจุดนี้ว่า ความจำเป็นในการใช้คอมพิวเตอร์ PC ลดลง น้อยลง ใช้โน้ตบุ๊กลดลงน้อยลง แต่ทุกคนจะหันมาใช้สมาร์ทโฟนกันมากขึ้น ก็เลยมีการปรับกลยุทธ์นะครับโดยให้ศูนย์การเรียนรู้ทีเป็นศูนย์ดิจิทัลชุมชน มีบริการในเรื่องของสัญญาณ Wi-Fi นะครับแล้วก็เป็นฟรี Wi-Fi ด้วยในทุกวันนี้ก็ใช้เทคโนโลยี นะอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไฟเบอร์ออปติกนะหรือว่าเคเบิลใยแก้วนำแสงนั่นเองนะครับแล้วก็ติดตั้ง Wi-Fi ให้กับทุกศูนย์นะวันทุกศูนย์ก็จะมีฟรีไฟไว้บริการนะครับให้บริการประชาชน และนอกจากนั้นยังมองอะลักษณะการบริการของศูนย์การเรียนชนเนี่ยถ้ามาเป็นศูนย์ดิจิทัลชุมชนแล้วจะให้บริการประชาชนในด้านไหนได้บ้างนะครับก็คือทุกวันนี้นะประชาชนหรือคนในชุมชนแค่มีมือถือเข้าอินเทอร์เน็ตได้ แล้วมาที่ศูนย์มาเชื่อมต่อสัญญาณฟรีไวไฟที่ศูนย์นะครับประชาชนก็จะลดภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องของการที่ต้องไปซื้อเครื่องนะอย่างเช่นซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ซื้อโน้ตบุ๊กหรือซื้อมือถือ หรือว่าต้องมาจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือนนะครับก็ให้มาใช้ที่ศูนย์ ที่ศูนย์ก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล คอยให้คำแนะนำคอยให้ปรึกษานะครับว่าใช้มือถือยังไงนะครับใช้มือถือทำประโยชน์อะไรได้บ้าง โดยเจ้าหน้าที่มีการจัดอบรมให้กับประชาชนทั่วไปในหัวข้อหลักสูตรต่างๆนะครับอย่างเช่นการใช้สมาร์ทโฟนขั้นพื้นฐานเบื้องต้นนะไม่เป็นอะไรเลยนะครับ ใช้ไม่ไม่เป็นอะไรเลยก็มาเรียนนะมาอบรมกับทางศูนย์นะครับแต่ถ้ายังไม่เข้าใจยังสงสัยยังทำไม่ได้ ก็เข้ามาสอบถามนะครับมาขอคำแนะนำมาปรึกษากับทางศูนย์ซึ่งศูนย์ก็จะเป็น ในแนวทางของการปรับจากเมื่อก่อนจะเหมือนเป็นห้องเรียน แต่ตอนนี้กลายเป็นเหมือนผู้ที่ให้คำปรึกษาให้คำแนะนำกับประชาชน ว่าเวลามีปัญหาในการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นนะเข้าใช้อินเทอร์เน็ต ก็ดีใช้มือถือก็ดีใช้คอมพิวเตอร์ชนุก็ดีก็มาปรึกษาที่ศูนย์ได้ ครับ เมื่อประชาชนนะครับเมื่อคนในชุมชนเราเข้ามาใช้งานที่ศูนย์ เข้ามาเรียนรู้เข้ามารับการอบรมนะชุมชนก็จะ ได้ความรู้นะ และนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองให้ดีขึ้น อย่างเช่นการเข้ารับรู้ข้อมูลข่าวสาร ก็จะรับรู้ข่าวสารได้ รวดเร็วและก็เท่าทันเท่าเทียมกับคนในทางพื้นที่อื่นๆนะครับ ในส่วนของการนำความรู้ตรงนี้นะครับไปในใช้ในเรื่องของการศึกษาครับ ซึ่งมีทั้งเด็กเยาวชนมีน้องๆ มีพี่ๆ หลายคนที่อยู่ในวัยเรียนก็จะนำ ประโยชน์ตรงนี้นะครับจากศูนย์การเรียนรู้ชุมชนศูนย์นชุมชนนี้ไปใช้ในการศึกษาได้นะครับ ส่วนในการประกอบอาชีพนะครับในแต่ละชุมชนของเราเนี่ยมีงานมีอาชีพแทบทุกชุมชนอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะนำความรู้องค์ความรู้ที่มีอยู่เนี่ยมาพัฒนางานของเราได้อย่างไรนะครับ เมื่อมาพัฒนางานของเราได้แล้วเนี่ยนะผลิตสินค้าขึ้นมาได้แล้วเนี่ยเราจะนำไป ขายได้ที่ไหนไปจำหน่ายยังไงนะ ทางศูนย์ก็จะสอนอบรมแนะนำให้นะครับนะว่าเมื่อเรามีสินค้าของชุมชนแล้วที่เราทำขึ้นมาแล้วผลิตขึ้นมาแล้วเนี่ยจะนำไปขายไปวางขายผ่านช่องทางไหนได้บ้าง ซึ่งเราก็จะนำให้ขายผ่านทางช่องทางออนไลน์ ก็จะมีร้านค้าชุมชนออนไลน์เกิดขึ้น แนวทา างนะคะในการที่จะชักจูงหรือว่าชนเชิญชวน คนในชุมชนไม่ว่าจะเป็นเยาวชนผู้สูงอายุหรือว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยให้เข้ามามีส่วนร่วมในส่วนของศูนย์ดิจิตอลเราเนี่ยนะคะก็หลักๆเลยอย่างที่ศูนย์ดิจิตอลชุมชนตำบลไร่ขิงปฏิบัติและทำอยู่ ตอนนี้ก็คือเราจะเน้นในส่วนของผู้สูงอายุนะคะก็จะมีแกนนำผู้สูงอายุประมาณสักยีท่านเนี่ยเข้ามามาหาเรา โดยให้เราเริ่มแรกเริ่มเนี่ยก็คือจะให้เราสอนในส่วนการใช้สมาร์ทโฟนก่อน เพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยจริงๆแล้ว เขาจะไม่ค่อยถนัดทางด้านนี้นะคะ ก็จัดอบรมให้มีกิจกรรมเรียนรู้ให้มีทั้งปฏิบัติ แล้วก็เป็นทฤษฎีให้ให้ให้กลุ่มคนกลุ่มนี้เขาทราบแล้วก็เห็นถึงผลประโยชน์ของเทคโนโลยีว่านำสามารถนำมาใช้ได้จริงอย่างเช่นหลักๆ แรกเริ่มเนี่ยก็จะชี้ให้เขาเห็นว่าเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ย เขาสามารถสืบค้นได้ว่า เอเขาจะมียารักษาโรคที่เขาเป็นอยู่ได้ยังไง อาการที่เขาเกิดขึ้นเนี่ยเป็นอาการของโรคอะไร ก็คือสืบค้นได้จากตัวสมาร์ทโฟนที่เขามีอยู่นะคะ พอคนกลุ่มนี้ประมาณสัก20 คนที่เราจัดอบรมให้เขาที่เราสอนให้เขาเรียนรู้ในส่วนของเทคโนโลยีแล้วก็การสืบค้นต่างๆ พอเขาเป็นเขาได้ เขาก็จะไปขยายผลต่อต่อ ผู้สูงอายุคนอื่นๆ ต่อๆไปนะคะในในกลุ่มของเขารวมถึงบางคนเนี่ยเอาไปสอนลูกหลานที่อยู่ที่บ้านด้วยซ้ำว่าต้องใช้อย่างถูกต้องอยังไงใช้แบบไหนนะคะเป็นผู้จัดการศูนย์ดิจิตอลชุมชนดินแดงกรุงเทพนะคะก็ก่อนที่จะมาอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยก็ เริ่มจากมาเป็นสมาชิกที่นี่นะคะ มาออกกำลังกาย ก็จะมีโยคะไทเก๊กนะคะก็จะเล่นออกกำลังกายทีนี้เกิดเขาก็จะมีตั้งตั้งขึ้นเป็นชมรมแล้วก็เป็นสมาชิกของชมรมแต่ละชมรมด้วยเพราะฉะนั้นมันก็มันก็ดีกับสุขภาพอาหารเราก็ชอบก็หลังจากนั้นก็ช่วยงานชมรมจนกระทั่งทางเมื่อก่อนจะเป็นหน่วยงานของศูนย์สามวัยเขาก็จะ จัดตั้งขอขอโครงการนี้โครงการที่จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนนะคะหลังจากที่จัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนแล้วนะคะก็จะมีผู้บริหารศูนย์ซึ่งเป็นผออของหน่วยงานราชการที่ตั้งที่นั่น เราตั้งอยู่ในพื้นที่ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานณขณะนั้นเป็นหน่วยงานศูนย์สามวัย นะคะแล้วหลังจากนั้นก็เป็นผู้ดูแลศูนย์มาเรื่อยๆแหละค่ะตั้งแต่ปี 2554ค่ะแล้วก็ได้มาอบรมกับทางกระทรวงไอซีทีนะคะเรื่องของอการบริหารจัดการดูแลศูนย์ ในเรื่องของการให้ให้วิชาความรู้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอการใช้คอมพิวเตอร์ การทำสื่อสารมันจะมีเดียอะไรต่างๆนะคะเราก็ พื่อที่จะนำความรู้ตรงนี้มาขยายต่อกับชุมชน ทุกวันนี้นะคะการใช้เทคโนโลยีเนี่ยก็เป็นเสมือนมีทั้งโทษแล้วก็ทั้งประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็พยายามปลูกฝังคนในชุมชนเวลาเข้ามาอบรมหรือว่าเขาเขาความรู้ที่เขาได้รับไปเนี่ยเราก็จะชี้ให้เห็นถึงว่าถึงประโยชน์ถึงโทษแล้วก็ ในเรื่องของอความความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์นะคะเพื่อที่ให้ให้เขาได้ทราบรายละเอียดตรงนี้แล้วก็เรายกตัวอย่างว่าที่เราเห็นทั่วๆไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโซเชียลมีเดียในเรื่องของอการเล่นเฟซการเล่นไลน์นะคะ ซึ่งก็จะมีทั้งผลดีแล้วก็ผลเสียค่ะเพราะฉะนั้นการที่จะให้เขาเล่น หรือใช้คอมพิวเตอร์ หรือใช้เทคโนโลยีสื่อสารพวกนี้ได้อย่างสร้างสรรค์งั้นก็คิดว่าตอนนี้เราจะเริ่มเรียกอะไรอ่ะเป็นแนวลุกนะคะอย่างตอนนี้เราจะเข้าไปตามหน่วยหน่วยงานหรือว่าชุมชนต่างๆเป็นกลุ่มอตอนนี้ก็เริ่มจากโรงเรียนผู้สูงอายุนะคะผู้สูงอายุดินแดง แล้วก็เข้าไปดังโรงเรียนก็จะมีอย่างเช่นโรงเรียนพิบูลประชาสรรเราก็ไปเริ่มจากการสอนในเรื่องของโฟโต้ช็อปบ้างเรื่องต่างๆบ้างค่ะ ตอนนี้เราก็ขณะเดียวกันก็จะเริ่มปลูกฝังในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสารรค์ แล้วก็โทษหรือภัยของการเล่นโซเชียลมีเดียและอื่นๆนะคะ